you ใบตองมาแล้ว ใบตองเป็นสาวสวย หัวใจเกษตรกร เพราะอาชีพชาวสวนชาวไร่ เป็นอาชีพที่ยั่งยืน และสืบทอดต่อไปจากรุ่นสู่รุ่นได้ แล้วที่ใบตองสนใจมากมากตอนนี้ ต้องขอบอกเลยว่าเป็นเรื่องกล้วยกล้วย ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องง่ายๆนะจ๊ะ แต่เป็นเรื่องของการปลูกกล้วยต่างหาก แหมพอใบตองสนใจก็อยากจะรู้ทุกเรื่องของกล้วยไปหมดเลย อย่างแรกที่อยากรู้ตอนนี้ก็คือ เจ้ากล้วยเนี่ยมีถิ่นกำเนิดมาจากไหน ใครก็ได้ช่วยตอบใบตองทีจ้า แหม เรื่องกล้วยๆแบบนี้ก็ต้องยกให้ที่กรมวิชาการเกษตรเขาเลยครับ และที่ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทยัยกรมวิชาการเกษตรแห่งนี้ ก็เป็นแหล่งวิจัยที่รวบรวมพันธุ์กล้วยเอาไว้มากมาย และยังเป็นศูนย์กลางด้านวิชาการเกี่ยวกับกล้วย มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2554 ก็มีอาจารย์ท่านนี้แหละครับ ที่เชี่ยวชาญเรื่องกล้วยแบบสุดๆจะมาช่วยตอบคำถามให้กับน้องใบตองครับ อาจารย์ครับ ช่วยหน่อยนะครับอืมได้เลย ใบตอง ถิ่นกำเนิดของกล้วยเนี่ยนะ มันก็อยู่แถบบ้านเรานี่แหละ จะเป็นแถบเอเชียใต้ ก็จะมีตั้งแต่ อินเดีย พม่า จีนตอนใต้ ไทย แล้วก็ลงไปถึงทางมาเลเซีย อินโดนีเซียไปถึงฟิลิปปินส์นะคะงั้นใบตองขอถามต่อเลยนะจ๊ะ แล้วประเทศที่ปลูกกล้วยมากที่สุดในโลกคือที่ไหนจ๊ะ ประเทศที่มีอากาศหนาวๆปลูกกล้วยได้ไหมเอ่ย แล้วประเทศที่มีฝนตกชุก ปลูกกล้วยได้ไหมจ๊ะ กล้วยนี่นะคะ เป็นพืชที่มีปลูกทั่วโลกค่ะ มีตั้งแต่แถบแอฟริกา อเมริกากลาง เอเชียนี้ แต่ที่ปลูกกันเยอะๆเนี่ยจะอยู่แถบประเทศอเมริกากลางค่ะ เช่นพวกเอกวาดอร์กัวเตมาลาโคลัมเบียอะไรพวกนั้น แล้วเขาก็จะส่งออกมากกว่า 40%ของกล้วยที่ส่งออกทั่วโลกค่ะ กล้วยเนี่ยเป็นพืชที่ชอบอากาศร้อนชื้น เพราะฉะนั้นถ้าไปปลูกในประเทศที่มีอากาศหนาวๆมาก ๆ ถึงขนาดหิมะตกเนี่ยก็จะมีผลกระทบกับการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของกล้วย กล้วยก็เจริญเติบโตได้เฉพาะช่วงที่เป็นซัมเมอร์หรือสปริงของเขาเท่านั้น แต่ถ้าเป็นวินเทอร์ออทัมก็คงจะมีปัญหานะคะ ฝนตกชุกกล้วยก็ทับกล้วยก็ปลูกได้นะคะ เพราะว่าถ้าอากาศยังร้อนชื้นอยู่ แต่เพียงแต่ว่าอาจจะต้องป้องกันโดยการทำระบบการระบายน้ำของเขาให้ดีไม่ให้ขังอยู่ในแปลงนะคะ เอ๊แล้วเมืองไทยละจ๊ะมีการปลูกกล้วยมากที่สุดที่ไหน เพราะอะไรนะ เราปลูกกล้วยได้ทุกพื้นที่ในประเทศไทยหรือเปล่า ภาคไหนของประเทศไทยที่ปลูกกล้วยได้ดีที่สุดจ๊ะ สำหรับในประเทศไทยนะคะ เนื่องจากกล้วยเป็นพืชเมืองร้อนอย่างที่กล่าวนะคะชอบอากาศร้อนชื้น ประเทศไทยก็เป็นประเทศที่อยู่ในเขตมรสุม เพราะนั้นเราสามารถปลูกกล้วยได้ทั่วประเทศเลยนะคะ จังหวัดที่มีการปลูกกล้วยมากๆเนี่ย ก็คือจังหวัดเลย ซึ่งจะมีการปลูกน้ำว้ามากนะคะ จังหวัดจันทบุรีปทุมธานีก็จะปลูกกล้วยหอมเยอะ สำหรับกล้วยไข่ก็จะเป็นจังหวัดกำแพงเพชร ตาก แล้วก็ปทุมธานีค่ะ แล้วก็มีเพชรบุรีบางส่วน ที่ประเทศไทย มีการปลูกกล้วยกันมานานแล้วล่ะครับ น้องใบตอง และก็เชื่อกันว่ากล้วยเป็นไม้ผลชนิดแรกๆ ที่นิยมปลูกไว้ในบ้านอีกด้วย ซึ่งพันธุ์กล้วยที่ใช้ปลูกในประเทศไทย มาตั้งแต่สมัยโบราณนั้นก็มีทั้งพันธุ์พื้นเมือง พันธุ์ดั้งเดิม และพันธุ์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศอีกด้วยนะครับ อย่างนี้นี่เอง งั้นกล้วยก็มีหลากหลายพันธุ์สินะ แล้วมันมีพันธุ์ไหนบ้างอะจ๊ะ แล้วกล้วยพันธุ์ไหนที่นิยมปลูกกันมากที่สุดเอ่ยพันกล้วยที่ปลูกในประเทศไทยนะคะ มีมากมากเลยค่ะ เพราะว่ามีทั้งกล้วยที่ปลูกเป็นการค้า แล้วมีกล้วยที่เป็นกล้วยโบราณที่สมัยนี้เขาไม่ค่อยนิยมปลูกกันแล้ว แต่ก็ยังมีคนนะสะสมไว้อยู่ในสำหรับกล้วยที่ปลูกเป็นการค้านะคะ ที่นิยมปลูกกันมันก็จะมีกล้วยน้ำว้านะคะ กล้วยหอมค่ะ กล้วยไข่ กล้วยตานี กล้วยเล็บมือนาง แล้วก็กล้วยหิน โห กล้วยเนี่ยมีหลากหลายพันธุ์จริงๆ เลย งั้นขอถามเลยว่า ถ้าใบตองไม่เคยไม่เคยปลูกกล้วยมาก่อน ควรจะเริ่มปลูกกล้วยพันธุ์ไหนดีละจ๊ะ ที่ปลูกง่ายๆ แบบไม่ต้องดูแลมาก แล้วก็ให้ผลผลิตได้ดี มีไหมเอ่ยการปลูกกล้วยนะปกติอ่ะ มันก็ปลูกง่ายอยู่แล้วค่ะ แต่กล้วยที่ปลูกง่ายที่สุดเลยนะคะ ก็คือกล้วยน้ำว้าค่ะเพราะว่ากล้วยน้ำว้าเนี่ยเป็นกล้วยที่มีความแข็งแรงมากเลยค่ะ ถ้าสมมุติเราปลูกตรงช่วงฤดูเนี่ยปลูกในช่วงต้นฝนเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะ เพราะว่าช่วงต้นฝนมันจะเป็นช่วงที่พอปลูกปุ๊บเขาก็จะได้ฝนช่วยไหมคะแล้วก็ระหว่างที่เขาตั้งตัวก็จะมีฝนตกตลอด ช่วยลดการดูแลรักษาไปได้เยอะกล้วยน้ำว้าเป็นกล้วยที่แข็งแรงศัตรูพืชก็ค่อนข้างน้อยค่ะ สำหรับ การที่เราจะเลือกปลูกกล้วยอะไรนะคะ เราก็ต้องดูว่าในพื้นที่ที่เราจะเลือกปลูกตรงนั้นนะคะตลาดมีความต้องการกล้วยประเภทไหน เพื่อจะได้ให้เราปลูกและสามารถขายได้ในตลาดในพื้นที่ตรงนั้นนะคะไม่มีปัญหาในเรื่องการเอาผลผลิตออกไปจำหน่ายหรือล้นล้นตลาดนะคะ แนะนำนะคะ ถ้าสมมุติไม่ต้องการความยุ่งยากหรือไม่ค่อยมีเวลาในการดูแลรักษาเท่าไหร่ กล้วยน้ำว้าเป็นตัวเลือกที่ง่ายที่สุดเลยค่ะ แหมปลูกกล้วยง่ายแบบนี้ เรียกได้เลยว่า กล้วยมากๆจ้า ใบตองฉันอยากรู้วิธีการปลูกแบบละเอียดสุดๆซะแล้ว งั้นใบตองคงต้องมาขอความรู้จากอาจารย์อีกแน่ๆอย่าเพิ่งรำคาญใบตองนะจ้าจ้าจ้าไม่รำคาญหรอกค่ะน้องใบตอง ถามมาได้เรื่อย ๆ ค่ะ ยินดีให้คำแนะนำเสมอค่ะ น้องใบตอง ถ้าอยากรู้เรื่องกล้วยๆก็เลือกมาได้ถูกที่แล้วล่ะครับ เพราะที่กรมวิชาการเกษตร ได้รวบรวมพันกล้วยไว้มากกว่า200พันให้เราได้ศึกษากันที่ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย และยังเป็นศูนย์ที่วิจัย และพัฒนาเพิ่มผลผลิตและมูลค่าของกล้วยอีกด้วย ยังไม่หมดนะครับ เพราะที่นี่เขายังมีการวิจัยเพื่อพัฒนาพันธุ์กล้วย ให้ทนทานต่อโรค เพื่อให้ได้พันธุ์กล้วยที่เหมาะสมในการแปรรูป พันธุ์กล้วยที่มีคุณภาพดี เพื่อบริโภคแบบสดๆ หรือการยืดอายุกล้วย ให้เก็บรักษาได้ยาวนานขึ้นอีกด้วยล่ะครับ ว่าแต่น้องใบตองนี่ก็ถามจนผมเองนี่ก็ชักอยากจะปลูกกล้วยขึ้นมาบ้างแล้วล่ะครับเพราะกล้วยนั้นเป็นพืชที่ใช้ต้นทุนการผลิตต่ำดูแลรักษาก็ง่าย ให้ผลผลิตเร็ว เจริญเติบโตได้ดีในทุกภูมิภาคของประเทศเรา รวมทั้งตลาดยังมีความคล่องตัวสูง ทั้งภายในประเทศและตลาดส่งออก กล้วยจึงเป็นไม้ผลที่เกษตรกรควรปลูกมาก ๆ เลยล่ะครับ เพราะไม่ว่าจะเลือกปลูกเป็นพืชหลัก เพื่อการค้าก็แจ่ม หรือจะปลูกเป็นพืชแซมพืชอื่น ๆ ก็เจ๋ง รับรองว่าเพิ่มรายได้ให้ชาวไร่ ชาวสวน และเกษตรกรมือใหม่ได้เป็นอย่างดีแน่นอนครับท้ายนี้มีสาระดีๆ เรื่องกล้วยมาฝากนะครับ wow. รู้ไหมว่า พันธุ์กล้วยที่ปลูกในประเทศไทย มีทั้งหมดกี่ชนิด จะเป็นพันธุ์อะไรบ้าง ไปดูกันเลยครับ